ความต้องการของผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นนะคะ ก็จะมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นไปอีก การแบ่งก็อาจจะแบ่งได้ตามลักษณะการให้บริการอีกแบบตามนี้นะคะ อันแรกเราจะแบ่งว่าเป็นสายการบินประจำแบบมีกำหนดหรือ schedule airlines ก็หมายถึงสายการบินที่ให้ลักษณะเป็นประจำค่ะจะมีเส้นทางที่กำหนดแน่นอนทั้งภายในแล้วก็ระหว่างประเทศ มีกำหนดตารางบินที่แน่นอนสม่ำเสมอ เปิดให้ทุกคนที่จะเดินทางเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะ ซึ่งอาจจะแบ่งย่อยลงไปอีกว่า อันแรกก็คือสายการบินหลักก็คือผู้ประกอบการบินรายใหญ่ ๆ นะคะ แล้วก็จะบินในระยะทางไกลๆ เช่น การบินไทย สิงคโปร์แอร์ไลน์ ต่อมาก็จะมีอีกเป็นสายการบินท้องถิ่นนะคะ เป็นผู้ประกอบการบินในเส้นทางระหว่างชุมชนของเมือง อันนี้ก็จะมีผู้ผู้ใช้บริการน้อยลงนะคะ แล้วก็บินไม่ไกลมาก ยกตัวอย่างนะคะ เช่นสายการบินการแอร์ค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดให้บริการแล้วนะคะ ต่อมานะคะ อันที่ 2 สายการบินแบบไม่ประจำค่ะ หรือ non schedule airlines หมายถึงบริษัทการบินที่ให้บริการทั้งภายในและระหว่างประเทศ มีลักษณะที่เป็นการบริการแบบเช่าเหมาลำนะคะ หรือแบบพิเศษเฉพาะตามความต้องการของผู้โดยสารเลยค่ะ อยากจะบินไปไหนอะไรยังไงสามารถกำหนดตารางบินเองได้เลย ไม่มีกำหนดเวลาเป็นประจำแน่นอนนะคะ สายการบินเหล่านี้จะสามารถแบ่งกลุ่มการให้บริการแยกย่อยลงไปอีกนะคะ ดังนี้ สายการบินบริการเช่าเหมาหรือ Charter Service Airline ค่ะ หมายถึงสายการบินที่มีอากาศยานไว้ให้เช่าทั้งหมด ตามความต้องการของผู้มาใช้บริการนะคะ อาจจะใช้ขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าก็ได้ค่ะ อาจจะมีผู้โดยสารเพียงคนเดียว หรืออาจจะเป็นหมู่คณะก็ได้นะคะ แล้วเมื่อมีการว่าจ้างแล้วเนี่ย สายการบินต้องไม่เอาที่นั่ง บนเที่ยวบินเช่าเหมานั้นไปจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปอีกนะคะ นอกจากนั้นการบริการบินแบบเช่าเหมาลำอาจจะมีเส้นทางบินที่กำหนดไว้แล้วสำหรับบริการเป็นประจำเราเรียกว่า การบินในเส้นทางค่ะ หรืออาจดำเนินการตามเส้นทางที่ยังไม่ได้กำหนดนะคะ อันนี้เราจะเรียกว่าการบินนอกเส้นทางค่ะ ส่วนใหญ่ลักษณะการบินแบบเช่าเหมาเนี่ยจะนิยมมากนะคะ ในประเทศทางยุโรป เพราะสาเหตุว่าการเช่าเหมาเนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แล้วก็ค่าโดยสารถูกกว่าค่ะ จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มีอำนาจซื้อไม่สูงมากนะคะ ตัวอย่าง ของผู้ที่มาใช้บริการแบบเช่าเหมาลำก็ได้แก่การจัดไปเที่ยวแสวงบุญที่นครเมกะ การจัดแสวงบุญที่พุทธคยา หรือเช่าเหมาเดินทางรอบโลกค่ะเช่าไปอย่างแหล่งท่องเที่ยวใดท่องเที่ยวหนึ่งเป็นประจำอันนี้ก็ได้นะคะ หรือบางทีก็จะมีบริษัทนำเที่ยว ใหญ่ๆ เนี่ยเขาก็จะจัดดำเนินการให้กับลูกค้าของเขาเอง ในการเช่าเหมาลำที่เป็นประจำแบบมีกำหนดค่ะ อาจจะขอเช่าเหมาในลักษณะเหมาหมดทั้งลำก็ได้นะคะ หรือจะเช่าที่บางส่วนของเครื่องบินก็ได้ค่ะ จะเช่าเหมาตลอดเส้นทาง หรือจะเช่าเหมาเป็นช่วงๆก็ได้ค่ะ อันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของผู้โดยสารเลยนะคะ สายการบินบริการแท็กซี่ทางอากาศ หรือ Air Taxi Service Airline ค่ะ หมายถึงสายการบินที่ให้เช่าอากาศยานเหมือนเช่าเหมานั่นแหละค่ะเพียงแต่ดำเนินการด้วยอากาศยานที่มีขนาดเล็กลงนะคะ ความจุประมาณ 4-18 ที่นั่งค่ะ แล้วก็จะดำเนินการบิน เฉพาะเมื่อมีผู้มาเช่าขอใช้บริการเท่านั้นนะคะ โดยผู้เช่าเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดเองเลยค่ะว่า จุดหมายปลายทางคือที่ไหนวันเวลาบินเวลาที่ไหน อันนี้แล้วแต่ความต้องการของผู้โดยสารเลยนะคะ ซึ่งประเทศต่างๆ เนี่ยก็จะมีกำหนดข้อบังคับในการควบคุมบริการแท็กซี่ทางอากาศ เช่นเดียวกับการบริการสายการบินหลัก หรือสายการบินเช่าเหมาอื่น ๆเลยค่ะ ในประเทศไทยนะคะ เราก็จะมีบริษัท Air Taxi Service Airline อย่างเช่นบริษัท M7 ค่ะ แล้วก็ สายการบิน M7 เนี่ยนะคะเขาก็จะรับบริการให้เช่าเป็นแท็กซี่ทางอากาศ หรือบางครั้งเนี่ย ก็จะมีโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆนะคะ มาใช้บริการเพื่อเป็นเครื่องบินพยาบาลในการขนส่งผู้ป่วยด้วยค่ะ ต่อไปอันที่ 3 นะคะคือสายการบินบริการเฮลิคอปเตอร์ค่ะ หมายถึงสายการบินที่ให้เช่าอากาศยานประเภทเฮลิคอปเตอร์ หรืออากาศยานปีกหมุนนะคะ ด้วยความที่สายการ ด้วยความที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะคะ มันจะอาศัยแรงยกจากปีกทั้งสองข้างลำตัว หรือแรงยกจากใบพัดขนาดใหญ่หมุนอยู่ด้านบนของเฮลิคอปเตอร์ ยานพาหนะชนิดนี้เนี่ยก็เลยสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศตามความต้องการเลย ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า ด้านข้าง หรือแม้กระทั่งถอยหลัง แล้วที่สำคัญคือเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่ต้องอาศัยทางวิ่งขึ้นลง ที่ใช้ระยะทางกว้างๆเหมือนเครื่องบินโดยสารทั่วไปนะคะ เพราะฉะนั้นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็จะสามารถให้บริการสำหรับพื้นที่ที่แคบ ๆพื้นที่ที่ไม่มีสนามบิน พื้นที่ไกลๆ ที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆในการขึ้นลงนะคะ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในสภาวะฉุกเฉินตามที่ต่างๆ ก็มักจะมีผู้มาใช้บริการลักษณะนี้ เช่น ขนส่งลำเลียงผู้ป่วยเพื่อมารับการรักษา ในโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทันสมัย ขนส่งเอกสารสำคัญไปยังพื้นที่ไกลๆหรือในยามปกติเราก็จะมีการใช้บริการขนส่งเฮลิคอปเตอร์ได้เช่นกันนะคะ เช่น การรับส่งพนักงาน การขนส่งของใช้อุปโภคบริโภค ไปยังบริษัทขุดเจาะน้ำมันระหว่างแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลและบนบกค่ะ